แนะนำเทคนิคการเปิด YouTube แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ไปด้วยบน iPhone นะครับ อัปเดตใน iOS 13 จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง ใครยังไม่รู้ตามมาดูกันเลยนะครับ เทคนิคการเปิด YouTube ผ่าน Safari แล้วก็เล่นแอปพลิเคชันอื่นไปด้วย เทคนิคนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับณปัจจุบัน iOS 13.5.1 รุ่นล่าสุดก็ยังใช้งานได้อยู่วิธีการนะครับให้เปิด Safari ขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube และเลือกที่มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นรูปอักษรตัว A 2 ตัว แต่ในลักษณะนี้ครับจากนั้นให้เลือกขอเป็นเว็บไซต์สำหรับเดสก์ท็อป หน้าตาของ YouTube จะเปลี่ยนไปในลักษณะนี้นะครับ เราก็ทำการเลือกเพลงที่เราต้องการจะเล่นได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็เปิดเพลงในลักษณะนี้เลยนะครับ และให้ออกไปที่หน้าโฮมนะครับ เพลงจะดับลงไปนะฮะ แล้วหลังจากนั้นครับ ให้เปิด Control Center ขึ้นมา ถ้าเป็น iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID นะครับ ให้ตวัดจากด้านบนมุมขวาลงมาแบบนี้นะครับ ส่วนถ้า iPhone รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home นะครับ ให้ตวัดจากด้านล่างของจอขึ้นมา นะครับ เราจะเห็นหน้าตา ของ Control Center เป็นแบบนี้ให้กดเล่นเพลงนะครับที่มุมบนขวาที่เป็นเครื่องหมายเพลงจากนั้นครับเราจะได้ยินเสียงเพลงขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นเราก็ออกไปที่หน้าโฮมเลยนะฮะเราก็ไปใช้แอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยครับเราก็สามารถควบคุมจากนี้ได้เลยถ้าจะหยุดเล่นนะครับหรือว่าเราอาจจะกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Safari เพื่อฟังเพลงแบบนั้นนะครับ นี่ก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่แบบว่า อยากจะฟังเพลงจาก YouTube แล้วก็ใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆ ไปด้วย ถ้าใครมีกำลังทรัพย์นะครับ เราสามารถสมัคร YouTube Premium ได้ เราจะสามารถเปิดเพลงหรือเปิดคลิปอะไรต่างๆใน YouTube และหลังจากนั้นเราออกไปที่หน้าโฮมตัวคลิปเหล่านั้นก็จะยังเล่นอยู่ตัวเพลงเหล่านั้นก็จะยังเล่นอยู่นะครับยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหน ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเทคนิคการเล่น YouTube บน iOS 13 ผ่าน Safari แล้วก็สามารถเล่นแอปอื่นๆ ไปด้วย เป็นวิธีการที่ผมบอกไว้ในนี้ ใครยังไม่รู้นะครับก็นำไปใช้กันได้นะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผม ับไอ้มุกขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go